干嘛？ ไหลออกนะครับนี่ลงใส่ลงไปในระดับหนึ่งพอประมาณ ประมาณสักกำมือนะครับแล้วก็จะผ่านไป ตัดนะครับแต่ว่าผมก็ใส่ลงไปเขาแนะนำให้ผมใส่ ผมก็ใส่ตามมานะครับ ใส่ลงไปประมาณนี้ครับ สมกับมะพร้าว สับมืนี้โอเค ใส่ได้แล้วหน่อย ไปได้ครึ่งกระถางจากนั้นผมก็จะผสมมะพร้าวสับลงไปอีกเล็กน้อยนะครับ นี่ครับดินคนสักนิดมีของแถมเลยครับ ไม่เอาครับทิ้ง ก็จะเอาดินแตกตัดเทลงไปอีกเล็กน้อยนหรือว่า เอาอะไรขึ้นนิดนึงอ่าได้สามได้สามในสี่ส่วนของกระถางแล้วนะครับ ก็จะทำการนำม้าเวียนที่เตรียมไว้ นี่อานะครับวางไปผมไม่มีพิธีรีตองอะไรนะครับ ได้มันยังไงก็เอาลงอย่างนั้นเลย คนว่าจะมีเชื้อราแต่ว่าผมเห็นว่าเราคนสภาพ เพราะว่าอากาศมา ร้อนา้อนขาดน้ำมากๆนะครับ ผมไม่เป็นอะไรหรอกมเอาลงนะครับลากผมก็จะไม่ตัดจะใส่ไว้ยี่ครับ เดิมๆครับ วางไปวางไปนะครับจะดูซิว่ามันจะ

ครับไม่เป็นไรจะใส่ดินแค่นี้ก่อนครับ จัดให้ประมาณนี้ครับ gratis. พักไว้ประมาณสองสามวันนะครับ ใส่ขวดพักไว้ครับ นร้อยนะครับ ไปเจอกันโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบาย